ในปัจจุบันเราจะคุ้นหูคุ้นตากับคำว่า Thailand 4.0 ใช่ไหมคะ การสร้างแบรนด์ก็เช่นเดียวกันค่ะ มีเทรนเหมือนกันตั้งแต่ 1.0 2.0 3.0 และ 4.0 ดังนั้นการสร้างแบรนด์จึงจำเป็นต้องสร้างให้เข้ากับสถานการณ์และไม่หลุดเทรนด้วยค่ะ ในแง่การสร้างแบรนด์เนี่ยมันมีเทรนด์ของมันเหมือนกันนะครับ คือการสร้างแบรนด์เนี่ย ตอนนี้เทรนด์ของมันเนี่ยมันจะเป็นไปตาม global และการเปลี่ยนแปลงของโลก แล้วก็สถานการณ์การแข่งขันทางเศรษฐกิจนะครับเมื่อก่อนนะครับเราเนี่ยนิยมของการเปิดโรงงานเพื่อผลิตสินค้านะครับเราคงไม่มาสนใจเรื่องแม้กระทั่งการทำการตลาดนะครับเราไม่สนใจแม้กระทั่งเรื่องการสร้างแบรนด์นะฮะเราไม่สนใจแม้กระทั่งว่าจะต้องมีสื่อโซเชียลมีเดียนะฮะเพราะอะไรผมมีลูกค้ารายหนึ่ง อยากจะแบ่งปันให้ฟังเขาเล่าให้ผมฟังว่าตอนเขาเด็กๆนะครับขายของอยู่ แถวยศเสนะครับเป็นร้านขายกระจกเขาบอกเชื่อไหมฮะหน้าที่ของบ้านเขาทั้งครอบครัวตื่นขึ้นมานะครับเปิดบินให้ทัน เพราะอะไรมีคนมารอต่อคิวซื้อของของเขาเนี่ยบางคนนะครับผู้รับเหมาเนี่ยมาซื้อตั้งแต่ตีห้าหกโมงเช้าร้านยังไม่เปิดมาต่อคิวกันแล้วนะครับเพราะอะไรครับเพราะวันนั้นเนี่ยใครเป็นเจ้าของโรงงาน ครมีสินค้าในมือนะครับ อันนั้นคือครอบครองเศรษฐกิจนะฮะ ก็เรียกว่าในส่วนที่เป็น 1.0 ยุค 1.0 branding เนี่ยอาจจะมีผลในแง่ของการที่ทำคุณภาพสินค้าให้ดีนะครับ แล้วสินค้านั้นมีฟังก์ชัน เรียกว่าผลิตออกมาคุณภาพดี ราคารับได้นะครับ แล้วก็มีประโยชน์ใช้สอยจบ ขายของได้นะครับ คิดไปเรื่อย ๆ โรงงาน A ก็เปิด โรงงาน B ก็เปิด โรงงาน C ก็เปิด สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับ มันทำให้เกิดการแข่งขันขึ้นมานะครับว่าเอ๊ะ แล้วทำไงให้ฉันเนี่ยเกิดความแตกต่าง ทำยังไงให้ลูกค้ามาซื้อของฉัน ทำยังไงให้คนเนี่ยจำฉันได้นะครับ นั่นก็เลยกลายเป็นว่า เอาละ ต่อไปนี้เราต้องมีตราสัญลักษณ์ เพื่อทำให้เห็นว่า ถ้าจะซื้อสินค้าของยี่ห้อเราเนี่ย โลโก้เป็นแบบนี้ สีเป็นแบบนี้นะครับ แล้วก็มีการออกแบบอะไรหน้าร้านนะครับออกแบบนำบัตร ออกแบบสื่อเว็บไซต์ สื่อสิ่งพิมพ์โบชัว พวกนี้เพื่ออะไรเพื่อสร้างเรื่องของ emotion emotion นะครับหรือเรียกว่า emotional value นะครับในส่วน 2.0 เนี่ยจะสังเกตว่ามันหนีในยุค 1.0 ขึ้นมานะครับเพราะในยุค 1.0 เป็นเรื่องของโรงงานและอุตสาหกรรมนะฮะ 2.0 เนี่ยโรงงานมีเต็มไปหมดเทคโนโลยีเครื่องจักรมีเต็มไปหมด ก็เลยต้องสร้างความแตกต่างทางด้านคุณค่าของอารมณ์นะฮะ ก็เรียกว่า emotional value นะครับ การวัดผลในสเตจนี้เราเรียกว่า emotional share นะครับ เราจะไม่ดูแค่ยอดขาย เราไม่ดูแค่ market share ถ้าอยู่ในยุค 2.0 ตัวชี้วัดอย่างหนึ่งคือต้องดูเรื่อง emotional share ด้วยนะฮะว่า เมื่อเขาจะนึกถึงสินค้าประเภทนี้ เช่น ฉันอยากจะทานอาหารขึ้นมาปิ้งย่างนะครับ แบรนด์ในใจที่ฉันนึกถึงเป็นแบรนด์แรกคือแบรนด์อะไร ถ้ามีชื่อของเราติดขึ้นมา นั่นแหละครับ เราได้ emotional share เรียบร้อยแล้วนะฮะ ในโลก 3.0 ก็คือเรื่องของแบรนด์เนี่ย นอกจากเรื่องของบุคลิกนะครับ นอกจากเรื่องของความรู้สึก แบรนด์นั้นๆ เนี่ยต้องเกิดขึ้นมาแล้วมีคุณค่านะครับ ต้องมี value บางอย่างนะครับที่ส่งมอบออกไปให้กับผู้บริโภคหรือลูกค้าของเรานะฮะ value ในที่นี้เนี่ยแบรนด์จะไม่ใช่แค่ดูแบบ เป็นคาวบอยเท่ ทันสมัย แต่ถ้าสินค้าตรงนั้นเป็นบุหรี่หรือเป็นเหล้านะฮะสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยมันก็จะไม่ได้แวลูบางอย่างนะครับซึ่งมันทำให้คนทั้งโลกจะมีบางกลุ่มที่รักเราบางกลุ่มที่จะไม่ชอบเรานะฮะดังนั้นในแบรนด์ยุค 3.0 มันพัฒนาไปไกลกว่านั้นคือ แบรนด์นี้ให้คุณค่าและผลลัพธ์ที่ดีขึ้นกับมนุษย์อย่างไรนะครับลองยกตัวอย่างฮะเมื่อก่อนเราเคยใช้ฟิล์มนะฮะ ฟิล์มเนี่ยต่อให้เอามาแต่งตัวดียังไง สร้างแบรนด์ยังไงวันนี้ก็ไม่รอดนะฮะเพราะอะไรฮะแวลูที่ได้เนี่ยมันไม่ดีเท่ากับ เรามีกล้องดิจิตอลสักตัว เราถ่ายเท่าไหร่ก็ได้ถูกไหมฮะยาวแค่ไหนก็ได้ ภาพก็ไม่จำเป็นต้องไปล้างไปอ่านเหมือนเมื่อก่อนนะฮะแบรนด์มันต้องแปลงสภาพให้กลายเป็นแบบแบรนด์ที่นอกจากมีความเป็นคนดีแล้วเนี่ยมันจะต้องให้คุณค่าที่มากกว่าเดิมนะฮะมากกว่าแค่ตัวผลิตภัณฑ์นะฮะนี่คือสิ่งที่เป็นเทรนด์ แต่ตรงนี้ก็ต้องบอกผู้ประกอบการทุกท่านนะครับว่าเอ๊ะแล้วเป็นไปได้ไหมล่ะ ที่เราจะมาถึงเรากระโดดไป 3.0 เลยเป็นไปไม่ได้นะครับ คือแบรนด์ประเภทแบบในลักษณะของเทรนแบบนี้นะฮะการสร้างธุรกิจของท่านเนี่ยจะต้องสร้างแบรนด์เนี่ยไปทีละสเตจนะครับ1กับ2อาจจะไปด้วยกันได้นะครับแต่ถ้าท่านมี 3 ท่านจะไป 2 ก็ตาม แต่ 1 ท่านหลวมล้มเหมือนกันนะครับ ดังนั้นเนี่ย เบสิกของแบรนดิ้งเนี่ยท่านต้องมีฟันเดเมนทัลนะครับหรือพื้นฐานที่เข้มแข็งก็คือโลกแห่งฟังก์ชันที่เข้มแข็งนะฮะส่วน 2 กับ 3 มันคือการต่อยอดแบรนดิ้งเทรนใน 1.0เนี่ยนะครับมันจะอยู่ในช่วงของอินดัสตรี1กับ2นะครับซึ่งเป็นเรื่องยุคที่เป็นเรื่องของอุตสาหกรรมทางด้านเครื่องจักร นะครับ เช่น เครื่องจักรไอ้น้ำในการขนส่ง เครื่องจักรไฟฟ้าในการผลิต พวกนี้มีผลต่อการผลิตของมนุษย์นะฮะ ซึ่งอยู่ในออยู่ในช่วงศตวรรษที่ 18นะครับ แล้วก็ศตวรรษที่ 20นะฮะ พอมาเป็นเรื่องของในยุคที่เป็น 3.0 Industry 3.0เนี่ย ยุคนี้เริ่มมีอิทธิพลทางด้านอินเทอร์เน็ตเข้ามานะครับ แล้วก็อินเทอร์เน็ตก็เข้ามาเปลี่ยนแปลงในการเชื่อมต่อโลกนะฮะ ดังนั้นในแง่ของแบรนดิ้งนะครับมันก็เลยจะต้องทำให้แบรนด์มีตัวตนที่ชัด เพราะอะไรฮะลูกค้าเราเนี่ยผู้บริโภคก็ตามนะครับสามารถเซิร์ชทุกอย่างได้ บนโลกใบนี้สามารถหาด้วยตัวเขาเองได้ละเยอรมันเนี่ยพยายามคิดเลยว่าไอโรงงานที่เขามีผลิตรถเนี่ยนะฮะเขายังคงมีต่อไปนะฮะแต่เขาก็ทำยังไงให้มันเป็นโลกที่สามารถผลิตสินค้าที่ตรงความต้องการลูกค้าได้ ในเวลาอันสั้น เช่น อนาคตอาจจะมีสั่งซื้อรถที่เป็นเฉพาะสำหรับตระกูลฉันเนี่ยได้เหมือนกัน เพราะอะไร เพราะวันนี้รถทุกคนเนี่ยสมมติซื้อยี่ห้อ Mercedes-Benz ก็วิ่งเหมือนกันหมดใช่ไหมฮะ ดีไซน์เหมือนกันหมด แต่หน่อยอาจจะมีการพัฒนาเราสามารถเลือกบางอย่างด้วยตัวเราเอง ก่อนที่เขาจะผลิตด้วยซ้ำนะฮะ นั่นคือสิ่งที่มันทำให้เกิดอะไรฮะหนึ่งเราได้ของตรงความต้องการมากขึ้น2นะครับลดเวลา นะครับสประหยัดต้นทุนในการผลิตไม่ต้องผลิตสินค้ามาสต็อกไว้เยอะอินดัสตรี4.0 เนี่ยครับเราเราต้องเข้าใจว่ามันไม่ใช่แค่การทำมาบอกว่าแบรนด์เราต้องทำ CSR ทำให้เป็นคนดี อันนั้นมันมันค่อนข้างเก่าไปแล้วนะครับ จริง ๆ Industry 4.0 มันคือการ develop Industry 3.0 ขึ้นมานะครับคือ 3.0 เนี่ยมันมีอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในการทำธุรกิจนะฮะ หรือโลกดิจิตอลแต่พอ 4.0 เนี่ยฮะไอ้เจ้าดิจิตอลเนี่ยมันถูกพัฒนาเข้าไปกับคู่การภาคการผลิตหรือโรงงานนะฮะหรืออุตสาหกรรมหนักนั่นเองนะฮะเมื่อก่อนนะครับพวกโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยต้องผลิตสินค้าเป็น economy of scale เท่านั้นคือเป็น mass แต่พอดิจิตอลแพลตฟอร์มมันถูกพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะมันทำให้วันนี้ความต้องการของยูเซอร์นะครับสามารถเข้าไปถึงโรงงานผลิต แล้วไอ้เจ้าโรงงานผลิตส่วนใหญ่ก็เริ่มใช้เป็นโรบอทและเป็นระบบดิจิตอลเช่นเดียวกัน ในซีของยูเซอร์ก็ใช้ดิจิตอล ในซีภาคการผลิตก็ใช้ดิจิตอล พอมันเริ่มแมชกันแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับ โรงงานไม่จำเป็นต้องผลิต Economy of Scale อีกต่อไปในอนาคตนะฮะ โรงงานสามารถคัสตอมัยให้เราได้บนพื้นฐานความต้องการของเราเองครับ แต่เข้าใจยากมาก เพราะมันมี value หลายระดับนะฮะ value และต้องมีเรื่องของ innovation นั่นคือสิ่งที่แบรนดิ้งจะต้องมีในยุคนี้นะครับแต่เห็นไหมฮะว่าอะไรสำคัญสุดฮะพื้นฐานของธุรกิจก็คือคุณตี้ต้องมาก่อน ยอดขายต้องมาด้วย และเรื่องอื่นคือการต่อยอดทั้งสิ้นเลยนะฮะจะเห็นว่าแต่ละยุคนั้นนะคะมีการพัฒนาและเติบโตอย่างก้าวกระโดดค่ะเพราะมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วย ดังนั้นผู้ประกอบการจำเป็นต้องเรียนรู้และก้าวให้ทันเทคโนโลยีนะคะ